วัสดีค่ะพี่เมย์จาก YouTube ช่องเมทินีแฮนด์เมดค่ะ สำหรับคลิปนี้จะเป็นการสาธิตวิธีการถักเสื้อ MF009 เสื้อท็อปดาวถักจากคอลงมาลาย ดอกไม้สี่กีบ ดอกไม้สี่กีบ จะเป็นดอกแบบนี้ ต้นแบบที่พี่ถักเป็นรอบอกหนึ่งร้อยเซนเราจะถักงานเริ่มจากคอ ถักมาจนกว่าจะได้ตัวที่เป็นด้านหลัง แล้วก็ด้านหน้าได้ห้าสิบเซน ห้าสิบเซนมาจากหนึ่งร้อยเซนหารสอง รายละเอียดในคลิป จะมีลำดับการถัก มีผัง แล้วก็สาธิตวิธีการถักให้ดู ค่อยๆดูตามนะคะ คลิปเป็นคลิปตัดต่อ ถ้าไวไปก็กดหยุดดูไม่ทันกดย้อนค่ะ ช่องทางติดต่อติดตามพี่เมย์ดูได้ที่คำอธิบายใต้คลิปวิดีโอ ผังแล้วก็ลำดับการถัก พี่เมย์จะลงไว้ที่แฟนเพจเมทินีแฮนด์เมด ชื่ออัลบั้ม MF 0 0 9เมทินีแฮนด์เมดตามไปดูได้นะคะ ลงมือถักเลยค่ะ เงื่อนไขนะคะ ไหมจะต้องใช้ไหมสี่พาย เข็มจะเป็นเข็มหัวขนาด 2.75 มิล ทดแทนได้ด้วยเข็มทอง4ทับ0ค่ะ แนะนำอุปกรณ์สำหรับถักเสื้อ MF 0 0 9เสื้อกันหนาวท็อปดาวลาย ดอกไม้สี่เหลี่ยม พี่จะใช้ไหมสี่พาย ไหมที่พี่ใช้เป็นคอตตอนซอฟเส้นขนาดเท่ากับไหมพรมสี่พาย ทดแทนได้ด้วยไหมพรมสี่พาย เสื้อหนึ่งตัวจะใช้ประมาณหกร้อยกรัม เข็มโคเช เป็นเข็มโคเชหัวขนาดสองจุดเจ็ดห้าขนาดหัวคือตรงนี้ ทดแทนได้ด้วยเข็มโคเช เข็มทองสองหัว เบอร์สี่ทับศูนย์อุปกรณ์ต่อไปเป็นมาร์กเกอร์ มาร์กเกอร์ใช้สี่ตัว พื่อแยกตรงมุมสี่มุม พยายามใช้สีแตกต่างอยู่หนึ่งอัน ถ้าไม่มีใช้ไหมต่างสีก็ได้ กันไกเอาไว้ตัดไหม แล้วก็เข็มสอดค่ะ เอาไว้เก็บเศษอุปกรณ์เรามีเท่านี้ เดี๋ยวเรามาดูลำดับการถักแล้วก็ผังลายค่ะ เราจะเริ่มงานแบบช่องโซ่ค่ะ วิธีถักช่องโซ่ เราจะถัก รงนี้เริ่มด้วยโซ่สามพอโซ่สามเสร็จแล้วเราพันหัวเข็มสองครั้งแทงลงไปตรงโซ่ที่หนึ่งปลดทีละสองช่องที่หนึ่งค่ะ โซ่สามแทงด้านหลังของโซ่ เราจะถักขึ้นไปจนได้จำนวนช่องโซ่ตามที่เราต้องการ โซ่สาม แทงเป็นหลังช่องโซ่ ถ้าเราใช้ไหมพรมสีพาย งานจะลื่นนะคะ นี่พี่ใช้คอตตอนคอตตอนงานมันจะฝืดๆนิดนึง แทงไปตรงด้านหลังโซ่ ขึ้นมาแล้วรวบทีละสองค่ะ รวบสอง รวบสอง รวบสองแบบนี้ โซ่สาม หนึ่งลาย หนึ่งช่วง ลาย มันจะใช้สี่ช่องโซ่ ที่จะขึ้น สอง สี่ สองสี่ สิบสองคูณสี่ ได้สี่สิบแปด ถักขึ้นมาเรื่อยๆ จนได้ ครบสี่สิบแปดช่องโซ่ หลังจากที่เราถักได้ ครบ จำนวนสี่สิบแปดช่องโซ่ เรามาดูวิธีใส่มาร์กเกอร์ มาร์กเกอร์ เวลาเราใส่ เวลาเราถัก เราถักสอง สี่ สอง สี่ สองคูณสี่ ได้แปด ใส่มาร์กเกอร์ ตรงหลักที่หนึ่ง หลักที่หนึ่งเวลาเราใส่ เราใส่ตรงด้านที่เป็น เป็นพันหัวเข็มสองครั้ง หนึ่ง สอง สาม สี่ ห้า หก เจ็ด แปด อันนี้คือไหล่ซ้าย ต่อไปชิ้นหลัง หลังเราเป็นสี่ดอก สี่คูณสี่ สี่สี่สิบหกค่ะ ใส่มาร์กเกอร์ที่อันที่หนึ่ง หนึ่ง สอง สาม สี่ ห้า หก เจ็ด แปด เก้าสิบ สิบเอ็ดสิบสอง สิบสามสิบสี่สิบห้า สิบหก อันนี้ไหล่ขวา ไหลขวา สองดอก สองคูณสี่ได้แปด หนึ่ง สอง สาม สี่ ห้า หก เจ็ด แปด แล้วด้านหน้า ด้านหน้าสี่ดอก สี่คูณสี่ได้สิบหก ใส่มาร์กเกอร์อันที่หนึ่ง ถักขึ้นมาจนถึงสิบหก เราจะได้ออกมาทั้งหมด สองบวกสี่บวกสองบวกสี่ได้สิบสอง สิบสองคูณสี่ได้สิบ สี่สิบแปดช่องโซ่ เราจะ ล้องเป็นวงกลม เวลาเราคล้องเป็นวงกลม เราจับงานอย่าให้บิด ให้งานอยู่ด้านเดียวกันลูดลงมาค่ะ เราจับด้านนี้ จับด้านที่เป็น เป็นด้านโซ่ มาร์กเกอร์จะต้องอยู่ด้านที่เป็นพันหัวเข็มสองครั้ง เชื่อมแบบนี้ แทงเข้าไป เอาไหมใส่ไปในมือ ปัดด้านที่เป็นเชือกมาด้านนี้ เชื่อมต่อ อย่าให้งานบิดนะคะ ดึงผ่าน พอดึงผ่านเสร็จแล้วงานมันเชื่อม เราเลื่อนห่วง เราจะเริ่มตรงนี้โดยการถักโซ่สี่ โซ่สี่เป็นแกนกลาง โซ่สี่จะแทนพันหัวเข็มสองครั้ง เป็นมุมนะ มุมที่หนึ่ง ให้ระวังตรงจุดที่มีมาร์เกอร์ ต่อด้วยโซ่ห้า เป็นการถักมุม ิงเกิลโคเชซิงเกิลโคเช คือ x คือคอทอ สองห่วงแล้วรวบ แบบนี้ เรียกซิงเกิลเราจะเริ่มถักลาย ลายเราจะเป็นดอกไม้สี่กีบ โซ่สาม พอโซ่สามเสร็จแล้วเนี่ยเราลงตรงนี้เลย เวลาถักกีบที่เป็นตัวมุมกีบมันจะอยู่ชน พันหัวเข็มสองครั้งสามหลักค่ะรวบพร้อมกัน หลักที่สองหลักที่สาม พันหัวเข็มสองครั้ง สามหลัก รวบพร้อมกัน หน้าตาออกมาแบบนี้ ขั้นด้วยโซ่สามสี่กีบกีบละสามหลัก พันหัวเข็มสองครั้งลงไปที่ช่องโซ่ปลดทีละสองปลดสองครั้ง แล้วค้างไว้มีอยู่สองโซ่ พันหัวเข็มสองครั้งลงไปใหม่ปลดสองปลดสองค้างไว้มีเพิ่มมาสามพันหัวเข็มสองครั้งปลดสองปลดสองแล้วรวบค่ะ ต่อไปขั้นด้วยโซ่สามถักพันหัวเข็มสองครั้งสามหลักรวบพร้อมกัน หลักที่หนึ่ง หลักที่สอง หลักที่สาม รวบพร้อมกัน หยิบที่สี่ พันหัวเข็มสองครั้ง หลักที่หนึ่ง หลักสอง หลักสาม รวบพร้อมกัน ขั้นด้วยโซ่ สาม พอขั้นด้วยโซ่สาม ตรงนี้มันข้ามมาหนึ่งช่อง ไม่ลงช่องนี้นะคะมาลงช่องนับช่องให้ดีค่ะ เฉพาะตรงมุมเท่านั้นที่มันถักติดเลย โซ่สามถักกีบที่สองข้ามมาหนึ่งช่องถักช่องเนี้ย พันหัวเข็มสองครั้งสามหลักรวบพร้อมกันสี่กีบแถวที่หนึ่งเป็นแถวที่ต้องระวังนะคะ เวลาเราถัก นับจำนวนช่องให้ดี หนึ่งลายตอนที่เริ่มมันจะใช้สีช่องโซ่ สามหลักค่ะ รวบพร้อมกัน หนึ่ง สอง สาม โซ่สามต่อไปกลีบที่สี่ พันหัวเข็มสองครั้งสามหลักรวบพร้อมกัน หลักที่สอง หลักที่สามรวบพร้อมกัน โซ่สี่ไอโซ่สาม โซ่สาม โซ่สามซิงเกิลแล้วก็โซ่ห้า ทำมุมค่ะ ทำมุมพันหัวเข็มสองครั้ง ตรงจุดมาร์เกอร์ แล้วตรงนี้ก็เป็นโซ่ห้าซิงเกิลโคเชลงไป มุมจะถักแบบนี้นะ ช่วงที่หนึ่งเป็นช่วงที่ต้องระวังที่สุด อันนี้เป็นไหลไหลเราจะขึ้นสองดอก ตรงนี้มันไม่ข้ามนะคะ พอซิงเกิลเสร็จเราขึ้นดอกเลย เหมือนกับฝั่งทางนี้ ดูจุดให้ดีค่ะ แล้วตรงนี้มันข้ามลำดับการถักของเสื้อ MF 0 0 9เสื้อกันหนาวท็อปดาว ดอกไม้สี่เหลี่ยม ต้นแบบรอบอกของพี่เมย์ที่ถักอยู่ก็คือหนึ่งร้อยเซน ไหมพี่ใช้คอตตอนซอฟสี่พาย ปริมาณที่ใช้คือหกร้อยกรัม เข็มพี่ใช้ 2.75 มิล ทดแทนได้ด้วยเข็มทอง 2 หัวเบอร์ 4 ทับศูนย์ ทั้งหมดตรงที่อธิบายตรงนี้พี่จะเอาลงไว้ที่อัลบั้มที่แฟนเพจ เมทินีแฮนด์เมด ชื่ออัลบั้ม MF 0 0 9เมทินีแฮนด์เมด อันนี้เป็นชื่ออัลบั้ม เราจะเริ่มงานตรงที่ตรงคอตรงนี้เป็น MF 0 0 9 EP 1พี่จะเริ่มงานโดยการถักแขน 2 หลัง 2 แขน 2 หน้า 4 สองสี่ สองสี่นะคะ รวมกันจะได้ออกมาสิบสอง หนึ่งช่วงลายของลายที่เราถักดอกไม้สี่กลีบ มันใช้สี่ช่องโซ่สิบสองคูณสี่ได้สี่สิบแปด ทีนี้ถ้าคุณต้องการคอเล็กลง สมมติว่าตรงนี้ขึ้นเป็นหนึ่ง สาม หนึ่งสาม รวมกันได้แปดแปดคูณสี่ก็จะเริ่มสามสิบหกทีนี้ถ้าคุณจะขยายแบบ ถ้าคุณขยายแบบเพิ่มอกนะคะ แขน เพิ่มแขน อกเท่าต้นแบบ สามสี่ สามสี่ รวมกันได้สิบสี่ สิบสี่คูณสี่ได้ห้าสิบหก ถ้าเพิ่มทั้งแขน เพิ่มทั้งอก ก็เป็นสามห้า สามห้า ได้สิบหกคูณสี่ได้หกสิบสี่ ลองดู ถ้าไหมคุณเปลี่ยน เข็มคุณเปลี่ยน คุณต้องลองใหม่นะคะ วิธีทดลองลาย ลายตัวนี้ ลองถักได้นะคะ เดี๋ยวพี่จะให้คลิปลิงก์ไว้ข้างล่าง ตรงคำอธิบายใต้คลิปวิดีโอ ที่เคยมีสาธิตวิธีการถักลายไว้ เสื้อนะคะออกมาจะเป็นทรงแบบนี้ EP หนึ่งก็คือหน้าตาตรงนี้ค่ะหลังจากที่เราถักได้วัดตรงนี้ได้ห้าสิบ วัดตรงนี้ห้าสิบห้าสิบมาจากไหนมาจากรอบอกหารสองเราพับครึ่งมาเราจะได้ MF 0 0 9 EP หนึ่ง EP สองที่จะเชื่อมรักแร้ทั้งสองข้างถักวนวงกลมมาเป็น EP สอง EP สามจะเป็นแขนทั้งสองข้าง EP สี่จะเป็นเก็บคอเสื้อค่ะ ลายนี้นะคะที่เป็นดอกไม้สี่กีบถักพลิกกลับไปมาพี่เคยสาธิต รหัส CRO ศูนย์หนึ่งสองหนึ่งค่ะไปดูได้ ผังที่จะใช้ถัก ผังนี้เป็นผังแรกที่จะใช้ถักกรณีถักแยกสี่มุม เราจะถักใช้ผังนี้จนได้ขนาดรอบอกหารสอง เราจะเริ่มด้านล่าง โดยการขึ้นโซ่ ต้นแบบพี่จะขึ้นด้วยโซ่48ช่องโซ่ จุดเริ่มจุดสิ้นสุดจะอยู่ตรงนี้ โซ่ที่เริ่มตรงนี้เป็นโซ่สี่บวกกับโซ่ห้าเป็นโซ่เก้าเป็นการทำมุม เวลาปิดงานจะเป็นโซ่ห้า แล้วแทงตรงโซ่สี่แล้วซิงเกิลตรงนี้นะคะ ให้ระวังตรงที่จุดแรกที่จะเริ่มต้น ตรงนี้มันจะไม่มีการข้ามช่อง พอเราซิงเกิลเสร็จแล้วมันโซ่สามแล้วถักกีบกีบเป็นการถักพันหัวเข็มสองครั้งสามหลักรวบพร้อมกัน ขั้นด้วยโซ่สามสี่กีบ โซ่สามแต่ตรงนี้มันจะข้าม ตรงที่ไม่ติดกับมาร์กเกอร์ มันจะเป็นข้ามหนึ่งช่องก่อนที่ซิงเกิลแบบนี้ถ้าตรงที่เป็นตัวมาร์กเกอร์ มันจะไม่ข้าม โซ่สามซิงเกิลแล้วขึ้นโซ่ห้าสัญลักษณ์ตรงนี้คือพันหัวเข็มสองครั้ง ในในคลิปรายละเอียดในคลิปพี่จะมีถักให้ดูทีละแถวจนถึงขึ้นถึงช่วงตรงนี้ แล้วเราก็ถักยาวต่อ มันเป็นการถักแยกสี่มุมจุดที่ต้องระวังคือมุมทั้งสี่มุม และแถวที่สอง นะคะดูรายละเอียดในคลิปได้เลยค่ะ ค่อย ๆ ทำตาม คลิปเป็นคลิปตัดต่อไวไปกดหยุดดูไม่ทันกดย้อนค่ะ เรามาดูช่วงที่เป็นหน้าอก โซ่สามโซ่สามแล้วเราถักดอกตรงนี้ ดอกมันก็จะเป็นพันหัวเข็มสองครั้ง สามหลักรวบพร้อมกัน ขั้นด้วยโซ่สามนะคะ สามหลักรวบพร้อมกันขั้นด้วยโซ่สามกีบที่สี่ค่ะ วบพร้อมกันโซ่สามพอโซ่สามเสร็จแล้วตรงเชื่อมต่อตรงเนี้ย มันจะเว้นหนึ่งพอเว้นหนึ่งเสร็จแล้ว โซ่สามเว้นหนึ่งแล้วขึ้นดอกตรงนี้ ตรงที่ไม่ใช่มุมนะคะ ตรงที่ไม่ใช่มุมตรงจุดเริ่ม เวลาเราถักกีบเสร็จแล้ว ตรงนี้เราจะเว้นหนึ่งดอกเพื่อมาเชื่อม ถักมาจนถึง วนมาจนถึงตรงจุดเริ่มต้นค่ะ ให้ระวังตรงมุมนะ มุมตรงนี้มันจะไม่เว้น แต่ตรงที่ไม่ใช่มุมมันจะเว้นหนึ่งช่อง ปิดงานแถวที่หนึ่งค่ะ งานจะถักวนกลับมา จนมาถึงตรงจุดเริ่มต้น คลิปที่พี่ทำเป็นคลิปตัดต่อ ถ้าไวไปกดหยุดดูไม่ทันก็กดย้อน โซ่สามซิงเกิล แล้วตรงนี้ปิดงานด้วยโซ่ห้า เวลาเราปิดงานแล้วก็เริ่มต้นจะเริ่มที่เดียวกัน ปิดงานก็จะปิดเหมือนกัน ตอน เราเริ่มเราเริ่มด้วยโซ่สี่ นับขึ้นไปค่ะหนึ่ง สอง สาม สี่ แทงตรงโซ่สี่ แล้วดึงผ่าน ตรงนี้เป็นการปิดงานมุม เรามาดูงานแถวที่หนึ่งแถวที่หนึ่งหัวไหล่สองดอก งานออกมาจะเป็นแบบนี้ ให้ระวังตรงที่จุดที่เรานับตัวตัวช่วงด้านล่าง ตรงนี้มันจะไม่ข้าม พอโซ่ห้าซิงเกิลเสร็จแล้วขึ้นโซ่สามขึ้นดอกเลย แล้วพอถักดอก เสร็จแล้วโซ่สามมันจะเว้นตรงนี้หนึ่งช่องนะะเว้นหนึ่งช่องมาลงตรงช่องสองเว้นหนึ่งช่อง ถักกีบแล้วตรงนี้ไม่เว้น ลงกีบนี้แล้วขึ้นตัว ขึ้นตัวแยกอันที่สองตัวแยกอันที่สองจะเป็นโซ่ห้าตรงนี้จะเป็นพันหัวเข็มสองครั้ง โซ่ห้าซิงเกิลแล้วขึ้นดอก พอขึ้นดอกเสร็จแล้วเป็นโซ่สามข้ามหนึ่งช่อง ซิงเกิลโซ่สามข้ามหนึ่งช่อง ถักดอก ข้ามหนึ่งช่อง ตรงที่ไม่ใช่มุม ไม่ใช่มุมที่มีมาร์กเกอร์ เวลาเราถักเราจะข้ามหนึ่งช่อง ตรงที่มีมุมและมีมาร์กเกอร์จะถักเหมือนกันก็คือไม่ข้าม นี่ ค่อยๆดูค่อยๆถักตาม ต่อไปเป็นแถวที่สอง แถวที่สองเวลาเราเริ่ม ถ้าเราถักงานที่เป็นการถักแยกสี่มุม เวลาเริ่มต้นและจบจะจบเหมือนกันเริ่มก็เริ่มเหมือนกัน เริ่มตรงนี้ด้วยโซ่สี่โซ่สี่บวกห้า สอง สาม สี่ ห้า สี่บวกห้าเป็นเก้า ถักซิงเกิลโครเชต์ลงไป ตรงมุมตรงนี้ มุมจะเริ่มแบบนี้ โซ่ห้า ข้ามมานี่ ค่ะซิงเกิลโครเชต์โซ่ห้า ซิงเกิลโครเชต์มันจะเป็นโซ่ห้าซิงเกิลโซ่ห้าซิงเกิลตรงนี้ ตรงกีบกลาง มันจะมีอยู่สามช่องกีบมันมีอยู่สี่กีบหนึ่ง สอง สามสี่ ข้างบนช่องมันจะมีสามช่อง หนึ่ง สองสามระวังตรงช่องที่สอง มันจะต้องถักโซ่ห้าซิงเกิลลงไปอีกครั้งหนึ่งเป็นการเพิ่มช่องโซ่ ให้ระวังจุดนี้นะฮะจุดที่ย้ำแล้วก็โซ่ห้าซิงเกิล โซ่ห้า ข้ามช่องมานี่เลยค่ะ ตรงนี้มันจะเป็นรูโบนะคะ หนึ่งสอง สาม สี่ ห้า โซ่ห้าซิงเกิลลงไปช่องที่สอง แล้วถักโซ่ลงไปตรงนี้อีกครั้งหนึ่งซิงเกิลโซ่ห้า ซิงเกิล นับช่องโซ่ของแถวที่สองให้ดี ถ้าช่องโซ่แถวที่สองลงตัว แถวที่สาม แถวที่สี่แล้วก็ดอกช่วงที่สองก็จะลงตัว ตรงนี้โซ่ห้าซิงเกิลก่อน ซิงเกิลลงไปที่ช่องโซ่ตรงมุม แล้วถักมุมค่ะ มุมก็จะเป็นโซ่ห้าพันหัวเข็มสองครั้ง แทงลงไปตรงจุดเริ่มต้น ถักทิปเปิลโคเชแล้วก็โซ่ห้า หนึ่งสอง สาม สี่ ห้าโซ่ห้าซิงเกิลถักแบบนี้วนรอบ ลงช่องที่หนึ่ง หนึ่งสอง สามสี่ห้าโซ่ห้าซิงเกิลให้ระวังตรงช่วงที่สอง ช่วงที่หนึ่งลงแบบนี้ แล้วข้ามมา ช่วงที่สองค่ะ ลงครั้งหนึ่งก่อนแบบนี้นะหนึ่งสองสามสี่ห้าถ้านับตรงนี้มันจะได้สามโซ่นะหนึ่งสองสามนะฮะหนึ่งสองสาม นับโซ่ให้ดีค่ะ หนึ่งช่วงลายนะคะ จะมีอยู่สี่แถว อันนี้เป็นแถวที่สอง เราจะถักวนมา จนมาปิดงานตรงที่จุดเริ่มต้นค่ะ ให้ระวังตรงช่วงที่สอง โซ่ห้าซิงเกิลเวลาปิดงานโซ่ห้า นับขึ้นไปตรงโซ่ สี่หนึ่ง สอง สาม สี่ แทงตรงโซ่สี่ โซ่สี่มันจะแทนพันหัวเข็มสองครั้ง ปิดงานแบบนี้ เริ่มงานก็เหมือนกัน โซ่สี่บวกกับห้า แล้วถักซิงเกิล อย่าลืมถักตัวมุมตรงนี้ มุมจะเป็นตัวขยายเพื่อให้ลายขยายออก แถวที่สอง งานออกมาหน้าตาจะเป็นแบบนี้ มันจะเป็น ลูกโบหนึ่งอัน แล้วข้างบน บน กีบดอกจะมีอยู่สามโซ่ สามโซ่เรียงแบบนี้ ถ้าไม่ได้แบบนี้แสดงว่าเราถักผิด แบบนี้นะคะ มุมจะเป็นแบบนี้ แถวที่สาม แถวที่สามจะเป็นการถักโซ่ห้าซิงเกิล ถ้าแถวสองเราถักลงตัว สาม สี่จะตามมา โซ่ห้าซิงเกิล โซ่ห้าซิงเกิลวนรอบ เดี๋ยว มุมพี่ถักให้ดูโซ่ห้าซิงเกิลเรายังอยู่ช่วง ลายที่หนึ่งนะคะ ซ่ห้าซิงเกิลมาถึงตรงมุม มุมจะถักแบบนี้เหมือนกันหมด โซ่ห้าค่ะ เราซิงเกิลลงไปตรงโซ่ก่อน แล้วเราก็ขึ้นโซ่ห้าพันหัวเข็มสองครั้งแทงลงไปตรง หลักพันหัวเข็มสองครั้งเดิม แล้วถักโซ่ห้า ซิงเกิลลงไปตรงช่องโซ่ แล้วเราก็ถักโซ่ห้าซิงเกิลวนรอบ อันนี้เป็นแถวที่สาม แถวที่สามจะเป็นโซ่ห้าซิงเกิลวนรอบ มุมจะเป็นแบบนี้ อันนี้มุมที่สอง มุมที่สามที่สี่จะถักเหมือนมุมที่สอง มุมที่หนึ่ง เราขึ้นแค่ครึ่งเดียว แล้วเดี๋ยวเราจะมาปิดงาน ปิดงานแถวที่สามค่ะ เราถักโซ่ห้าซิงเกิลบนมาให้ระวังตรงมุม อย่าลืมเพิ่มช่องโซ่ตรงมุม ปิดงานนับขึ้นไปโซ่สี่แทงตรงโซ่สี่แล้วดึงผ่าน ต่อไปแถวที่สี่แถวที่สี่ก็จะเป็นโซ่ห้าซิงเกิลเหมือนกัน เดี๋ยวถักแถวที่สี่เสร็จแล้วจะให้ดูจุดสังเกต ตรงนี้ขึ้นด้วยโซ่สี่บวกกับโซ่ห้า เป็นโซ่เก้า โซ่เก้าแล้วซิงเกิลมันจะเริ่มครึ่งเดียวก่อน โซ่ห้า ถ้าแถวที่สองเราถักมาลงตัว แถวที่สี่จะลงตัว เดี๋ยวให้ดูจุดสังเกต โซ่ห้าซิงเกิลไปจนถึงมุม ที่จะสาธิตตรงมุมไหล่นะคะ ที่เหลือก็ถักเหมือนกัน ไหล่หนึ่งด้านโซ่ห้าซิงเกิลเดี๋ยวจะให้ดูตัวจุดที่มันจะขึ้นช่วงลายที่สอง หนึ่งช่วงลายมันจะมีอยู่สี่แถว ถ้าแถวสองเราเริ่มถูก แถวสามแถวสี่มันจะตามมาเนี่ยโซ่ห้าซิงเกิลวนมาจงถึงตรงมุม มุมเราก็คือตรงจุดที่เป็นมาร์เกอร์ อย่าลืมเพิ่มโซ่ เนี่ยตรงนี้เป็นการเพิ่มโซ่ โซ่ห้าพันหัวเข็มสองครั้ง อันนี้นะคะเป็นการเพิ่มโซ่ เพิ่มโซ่ให้งานมันขยายออกสี่มุมตรงที่จุดที่เรามาร์กเกอร์ไว้ โซ่ห้าสิงเกิลโซ่ห้าสิงเกิลให้ดูจุดสังเกตของแถวที่สี่ถ้าแถวที่สองแถวที่มีช่องโหว่ตรงนี้เราลงตัว แถวที่สี่แถวที่สามมันจะมาเชื่อมลงตรงกลาง ดอกแถวต่อไปมันจะขึ้นสับว่าง มันจะขึ้นช่องนี้ เนี่ยมันจะขึ้นตัว ช่องตรงกลางตรงนี้ ช่องตรงกลาง ถักวนมานะคะ เดี๋ยวจะมาปิดงานฝั่งทางนี้ เราจะถักวนมาจนมาปิดงานตรงมาร์กเกอร์สีแดง แล้วเราก็จะขึ้นช่วงลายที่สอง หนึ่งช่วงลายมันจะมีอยู่สี่แถวค่ะ โซ่ห้า นับขึ้นไปตรงโซ่สี่ แทงแล้วก็ดึงผ่าน ตัวกลีบดอกต่อไปมันจะเริ่มตรงนี้ เริ่มตรงกลาง ตรงนี้ ช่องนี้ เริ่มช่วงลายที่สอง โซ่สี่บวกด้วยโซ่ห้า เป็นโซ่เก้า ซิงเกิลโคเชเรามาดูตรงที่จะถักลาย ตรงที่จะถักลายมันจะขึ้นลายมันจะขึ้นสับวางกัน วิธีดูลายมันจะขึ้นตรงนี้ค่ะ เนี่ย แล้วก็นับมา หนึ่ง สอง สาม สี่นะฮะ มันจะขึ้นตรงช่องตรงที่เป็นรูโบตรงนี้ เราก็ถักโซ่สาม ข้ามตรงนี้หนึ่งช่อง แล้วเราถักกีบ ถักกีบโดยการถักพันหัวเข็มสองครั้งสามหลักรวบพร้อมกันสี่กีบ พอเราถักได้สี่กีบเสร็จแล้วโซ่สามมันจะข้ามหนึ่งช่อง มาลงตรงกลาง แล้วขึ้นโซ่สาม ถัก กีบที่สอง มันจะขึ้นตรงสับว่างพอดี ลายมันจะเป็นลายสับว่างกัน แถวแรกของการถักเราเริ่มสอง แถวนี้หัวไหล่เราจะมีทั้งหมดสามดอก อันนี้เป็นดอกที่สอง พันหัวเข็มสองครั้ง สามหลักค่ะรวบพร้อมกัน ลายมันจะมีอยู่สี่แถวให้ระวังแถวที่สอง ถวที่สองจะเป็นแถวที่กำหนดว่าแถวที่สามแถวที่สี่จะถูกต้องไหม ถ้าเราถักไปแล้วห่วงโซ่เราหายนะคะ ให้ย้อนกลับไปดูว่าแถวที่สองของแต่ละช่วงลาย เราถักถูกหรือเปล่า ตรงนี้โซ่สามพอโซ่สามเสร็จแล้วข้ามหนึ่งช่อง แล้วโซ่สามกีบมันจะลงตรงนี้ค่ะ มันจะได้สามดอกสำหรับแถวนี้ ตรงที่เป็นด้านหน้า ตอนเราเริ่มเราเริ่มสี่แถวนี้ถ้าเราถักช่วงลายที่สองเราจะได้ห้า พอเราได้ครบสี่กลีบเราถักโซ่สาม แล้วเราก็ถักซิงเกิลลงไปตรงโซ่ ขึ้นตรงมุมด้วยโซ่ห้า ตรงมุมอย่าลืมนะคะ ว่าต้องถักโซ่ห้า พันหัวเข็มสองครั้ง แล้วก็โซ่ห้า เป็นการถักมุม ตรงนี้ก็เป็นโซ่สาม พอโซ่สามเสร็จแล้ว เรามาดูจุดที่เราจะถัก หนึ่ง สอง สาม สี่นี่ค่ะ ช่วงดอกจะอยู่ตรงนี้ ข้ามหนึ่งช่อง แล้วเราก็ถักกลีบดอกต่อ ให้ดูช่วงที่มันจะขึ้นลายดีๆ นะ เพราะว่าแถวที่สี่อะค่ะ มันดูได้ เนี่ย มันดูได้ ตรงนี้ มันจะขึ้นจากช่วงตรงกลางนะคะ หนึ่ง หนึ่งช่วงลายมันใช้สี่ช่อง หนึ่งสองสามสี่ เพราะฉะนั้น ลายกีบขึ้นตรงนี้ แถวที่สองเราจะได้มาแบบนี้ค่ะทีนี้พอช่วงลายที่สองแถวที่สอง แถวที่สาม แถวที่สี่มันก็จะถักเหมือนกัน ลายมันก็จะเพิ่มไปเรื่อย ๆ จากสองเพิ่มเป็นสามเป็นสี่เป็นห้าไปเรื่อยๆ เราจะถักวนไปแบบนี้จนความกว้างของด้านหน้าและด้านหลังนะคะ ได้ครึ่งหนึ่งของรอบอกหารสองต้นแบบของพี่ได้ห้าสิบเซนถักต่อไปเรื่อยๆนะคะ เราจะพบกันอีกครั้งที่ mf ศูนย์ศูนย์เก้า ep สองค่ะ เป็นการเชื่อม เชื่อมรักแร้ผังตามไปดูได้ที่แฟนเพจเมทินีแฮนด์เมด อัลบั้มชื่อ MF009 เมทินีแฮนด์เมด พบกันคลิปถัดไปค่ะ ขอบคุณค่ะ